สำหรับสาวก Mac นะครับ ถ้าใครอยากได้สกรีนเซเวอร์สวย ๆ แบบนี้ ตามมาดูกันครับว่าจะมีวิธีการติดตั้งและก็ใช้งานอย่างไรบ้าง ไปชมกันครับ ขั้นตอนการติดตั้ง Screen Saver ของ Brooklyn อย่างที่ได้เห็นในจอ iMac ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าเราจะทำยังไงกันบ้างนะครับเข้าไปในลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คลิปนี้ เราจะเห็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับให้ดูในส่วนของ Installation นะครับจริง ๆ การติดตั้งมันจะมี 2 วิธี วิธีที่ 1 ก็คือแบบแมนนวลแบบที่ 2 นั้นจะทำผ่าน Homebrew ถ้าใครใช้ Homebrew อยู่แล้วสามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะติดตั้งง่ายมากนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้จะสอนวิธีการตั้งค่าแบบแมนนวลแทนข้อ 1 คลิก here to download นะฮะเราจะได้ไฟล์ brooklyn.saver ขึ้นมานะครับ ขนาดไฟล์จะอยู่ที่ 226เมกะไบต์จากนั้นดับเบิลคลิกไฟล์ครับ แล้วก็เลือกไปที่ install for all user of this computer นะครับเลือกเมนูที่ 2 กด install แล้วก็ใส่รหัสผ่านของตัวเครื่องนะครับ จากนั้นครับเราจะได้ screen saver ที่อยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าใครเข้ามาไม่ทันให้เข้าไปที่ System Preference นะฮะที่เป็นรูปไอคอน Apple อยู่บนมุมซ้าย เลือก System Preference แล้วก็มาที่เมนูที่2ครับ Desktop and Screen Saver เราจะเห็น Screen Saver ของ Brooklyn ที่อยู่ด้านล่างสุด แล้วก็จะมีรูปแบบการแสดงผลในลักษณะนี้ เราสามารถกด Preview ดูได้เลยนะครับนะครับ ก็จะเป็นในรูปแบบหน้าตาแบบนี้นะครับ ก็จะเปลี่ยนไป ทั้งนี้ครับเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ด้วยนะครับว่าจะให้ Screen Saver ตรงนี้ฮะ แสดงแบบไหนบ้าง เลือกไปที่ Screen Saver Option นะฮะ ค่าปกติจะถูกตั้งค่าไว้ที่ Apple Original Version ซึ่งจะแสดง Screen Saver ทั้งหมดที่มีอยู่ในเซตนี้ แต่ถ้าใครอยากได้เฉพาะเจาะจงลงไป เราก็เลือกเป็นแบบแต่ละรูปแบบได้ จะเลือก1 2 3 อะไรก็ว่ากันไปนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ครับ เราสามารถตั้งค่า repeat animation ด้วยว่าเราจะตั้งค่าแบบไหน อันนี้ผมจะไม่ตั้งค่าอะไรนะครับ ก็คือจะปล่อยไว้ปกติเลย ต่อไปครับสำหรับการเรียกใช้ screen saver นะครับ เมนูตรงนี้ครับที่มุมล่างซ้ายจะเขียนว่า start after หมายความว่าจะเริ่ม screen saver นั้นตอนไหน ค่าปกติจะถูกตั้งไว้ที่ 20 นาทีนะครับ เราสามารถปรับได้ว่าจะให้เป็น 1 นาที 2 นาที 5 นาที 10 นาทีหรือ20 30 1ชั่วโมงก็ได้นะครับ ถ้าใครอยากจะได้เร็วก็เลือก 2 ถ้าใครอยากจะได้นะก็เลือก 5 นาทีแล้วแต่นะฮะ ต่อมาครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงนาฬิกาด้วยหรือเปล่านะครับ เราสามารถติ๊กที่ show with clock ได้ เราอยากจะให้ random screen server ตัวอื่นๆมาด้วยไหม ถ้าอยากจะให้ก็เลือกได้นะครับ แต่ถ้าไม่อยากให้ random ก็ไม่ต้องเลือกนะฮะมาดูส่วนของ hot corner ตรงนี้บ้างนะครับ จะมีให้เลือกทั้งหมด 4 มุมนะครับ มุมบนซ้าย ล่างซ้าย บนขวา ล่างขวา ปกติผมจะชอบตั้งมุมล่างขวานะครับให้เป็น Screen Saver นะฮะ Start Screen Saver ผมเลือกตรงนี้มุมล่างขวาใช่ปะแล้วก็เลือกโอเค จากนั้นครับถ้าผมจะให้เครื่องเข้าสู่โหมด Screen Saver หรือว่าให้เรียกหน้าต่างของ Screen Saver b บ o o k l ิ n ขึ้นมา ผมก็ลากเมาส์มาที่มุมล่างขวาของจอเท่านี้ครับ จากนั้นสกรีนเซเบอร์ของบลูกลินก็จะแสดงขึ้นมา เห็นไหมครับว่าจะมีนาฬิกาขึ้นมาด้วย นะครับตอนที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับ แล้วก็จะเป็นรูปแบบของ Screen Saver ที่เราได้ติดตั้งลงไปเมื่อกี้นี้นะครับสำหรับวิธีการลบ Screen Saver นะครับให้มาที่หน้า Desktop แล้วก็ Screen Saver เหมือนเดิมแล้วก็คลิกขวาเลือกไปที่ Show in Finder จากนั้นครับให้คลิกขวาที่ไฟล์นี้ครับไฟล์บุกลินแล้วก็เลือก Move to Tash นะครับก็จะเป็นการลบตัวนี้ออกจากเครื่องของเรา และนี่นะครับก็คือวิธีการง่ายๆที่เราจะติดตั้งสกรีนเซิร์ฟเวอร์ของ b l u e l i n เข้าไปในที่เครื่อง Mac นะครับไม่ว่าจะเป็น MacBook Pro MacBook Air iMac Mac Pro อะไรทุกอย่างครับในตระกูล Mac สามารถทำได้ทั้งหมดเลยนะครับลองเอาไปติดตั้งและใช้งานกันดูนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวก Mac รับรองว่าจะชอบสกรีนเซิร์ฟเวอร์นี้อย่างแน่นอน ถ้าชื่นชอบครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวจะมีทิปเทคนิคต่างๆอื่นๆ มาแนะนำให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องวันนี้สวัสดีครับ Let's go.